การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในรูปแบบที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมไปถึงแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมีการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทำให้การเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยค่ะ แล้วทราบหรือเปล่าคะว่า learning style คืออะไร มีกี่แบบ และสำคัญสำหรับผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรคะ ไปชมกันเลยค่ะ learning style คือรูปแบบการเรียนรู้ หรือลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ผู้เรียนแต่ละคนชอบ และปฏิบัติเป็นประจำในอันที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ หรือการรับรู้ได้ดีที่สุดสำหรับตนเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสการรับรู้3ทาง คือ ทางสายตาหรือ Visual Learner ทางการฟังได้ยิน หรือ Auditory Learner และทางร่างกายและความรู้สึก หรือ Kinesthetic Learner แล้วทุกท่านทราบหรือไม่คะว่า รูปแบบการเรียนรู้หรือ learning style แต่ละแบบเป็นอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร และมีคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี Learning Style แต่ละแบบเป็นอย่างไร และที่สำคัญที่สุด ตัวคุณเองมี Learning Style แบบไหน ไปชมกันเลยค่ะ แบบแรก คือผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดี ผ่านประสาทตา หรือ Visual Learner ผู้เรียนจะชอบเรียนรู้จากการได้ดู มองเห็นกิริยาท่าทางของผู้สอน หรือสื่อต่างๆ เช่น การอ่านการดูภาพ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทตา จะมีคุณลักษณะดังนี้ค่ะ เรียนรู้ได้ดี ถ้าใช้สื่อประเภท รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ แผนที่ แผนพังต่างๆ ภาพวาด การ์ตูน มีการใช้ปากกาเน้นข้อความขีดเส้นหรือทำสีสันให้ข้อความที่สำคัญสำคัญ ดูโดดเด่นทำให้จำได้ง่าย พยายามจดบันทึก จดโน้ตย่อ หรืออ่านเอกสารการสอนของผู้สอน วาดภาพ หรือเขียนแผนที่ความคิดหรือ mind map ก่อนลงมือเขียนรายงาน ใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่นวิดิทัศน์ ภาพยนตร์ อ่านหนังสือที่มีภาพประกอบมาก ๆ จะช่วยให้จำและเข้าใจได้มากขึ้น และอ่านหนังสือหรือทำงานในสถานที่เงียบ ๆ จะช่วยให้มีสมาธิเรียนรู้ได้ดีขึ้นค่ะ เรียนรู้จากการสาธิต การแสดงที่มีขั้นตอนชัดเจน จะทำให้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ พยายามสร้างจินตนาการ หรือนึกภาพเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการจดจำ ผู้สอนที่พบเห็นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเหล่านี้ อาจคาดเดาได้ว่า จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทสัมผัสทางตานะคะ ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับคุณสมบัติเหล่านี้ เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ รูปแบบการเรียนรู้หรือ learning style แบบที่ 2 ก็คือ ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทหูหรือ auditory learner ผู้เรียนกลุ่มนี้ชอบที่จะเรียนรู้จากการได้ฟังได้ยิน เช่น การอภิปราย พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการฟังผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทหู จะมีคุณลักษณะดังนี้ค่ะ ข้อแรก คือชอบเข้ากลุ่มเพื่อร่วมอภิปราย สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มบ่อยๆ ขียนคำกล่าวรายงานและรายงานหน้าชั้นบ่อยๆ ใช้เครื่องบันทึกเสียงการบรรยายดีกว่าการจดโน้ตย่อ เวลาอ่านหนังสือมักอ่านออกเสียงเพื่อช่วยในการจำได้มากขึ้น หาเทคนิคช่วยจำมาก ๆ เช่น เขียนคำย่อหรือวิธีอื่นๆ ที่คิดว่าจะทำให้จำเรื่องนั้นๆได้มากขึ้น มักนำเรื่องที่ต้องการจำมาแต่งเป็นเพลง สุดท้ายค่ะ เล่าเรื่องหรือความคิดของเราให้เพื่อนฟังบ่อยๆ หรือบอกให้เพื่อนจดบันทึกตามคำบอกค่ะ ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทตานะคะก็จะมีการลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปจากแบบของผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากประสาทหูนะคะ จากคุณลักษณะที่กล่าวไปน่าจะเป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการออกแบบการสอนหรือกิจกรรมการสอนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกับผู้เรียนค่ะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้แบบสุดท้ายเลยนะคะ คือผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทเกี่ยวกับการสัมผัสค่ะ หรือที่เรียกว่า kinesthetic learner ผู้เรียนกลุ่มนี้จะชอบเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะ เช่นการสัมผัส การทดลอง การลงมือทำ การเขียน แสดงบทบาทสมมุติเป็นต้น โดยกลุ่มผู้เรียนที่จะเรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทเกี่ยวกับสัมผัสเนี่ยจะต้องมีคุณสมคุณสมบัติหรือคุณลักษณะดังนี้ค่ะ คุณลักษณะแรกนะคะ คือหยุดพัก ปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ เวลาเรียนหรือทำงาน ทำงานอื่นๆ หรือเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับการเรียน เช่น การอ่านหนังสือขณะที่ขี่จักรยานบริหารร่างกาย พยายามอ่านหนังสือ หรือทำงานในสถานที่เดิม หรือเป็นประจำจะได้มีสมาธิมากขึ้น อาจจะเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วย ขณะทำงานหรืออ่านหนังสือ ใช้ปากกาเน้นข้อความขีดเขียนทับข้อความที่สำคัญ ขณะอ่านหนังสือ เปิดเพลงเบาๆ ขณะอ่านหนังสือ อ่านหนังสือแบบคร่าวๆ หรือสกิมก่อน เพื่อทราบแนวคิดของเรื่องก่อนจะลงมืออ่านในรายละเอียด ฝึกปฏิบัติงานที่ต้องทำตามคำสั่งอย่างมีขั้นตอน เช่น งานประดิษฐ์ งานช่าง และสุดท้ายนะคะ คือ ชอบเล่นเกมที่มีสาระและความบันเทิง จะช่วยไม่ให้เบื่อง่าย และสามารถจดจำได้ดีค่ะ ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทเกี่ยวกับการสัมผัส ก็จะมีลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปจากผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาททางตาและหู สิ่งนี้ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ และสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มนี้ได้ค่ะ แต่ในปัจจุบันนะคะ นักการศึกษาบางกลุ่ม ได้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 4 ลักษณะด้วยกันค่ะ โดยเพิ่มไปอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านการอ่าน และการเขียน หรือ read and write learner นะคะ ซึ่งหมายถึงผู้เรียนที่ชอบเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆ โดยการอ่านและการเขียนค่ะ รูปแบบการเรียนรู้มีความสำคัญนะคะ เพราะว่าจะช่วยลดเวลา และความพยายามในการที่เราศึกษาเนื้อหาและทักษะใดทักษะหนึ่ง หรือทำให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง และทำให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะการสอบที่ผู้เรียนสามารถทำได้ดีและลักษณะข้อสอบที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการมากขึ้นค่ะ แต่ในปัจจุบันนะคะ มีนักการศึกษาระดับโลกเลยนะคะ ได้ทำการศึกษาในเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้หรือ learning style ของผู้เรียนค่ะ พบว่า การจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแต่ละคน อาจนะคะไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการ หรือแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้นั้นดีที่สุดสำหรับผู้เรียนแต่ละคนค่ะ แต่พบกลับพบว่าการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน หรือการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนประสบความสำเร็จมากกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคราวนี้เราคงทราบถึงรูปแบบการเรียนรู้แต่ละแบบกันแล้วนะคะ เพราะฉะนั้น ค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป ผู้สอนควรต้องจัดให้มีความยืดหยุ่นผสมผสาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้เรียนรู้ในแบบที่ตนเองถนัด เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การสอนค่ะ